มุนมือกันต่อ ครับผม ยาวไปยาวไป ขอดีๆนะ กิเลนะขอดีนะ อุตส่าห์ชงไว้ว่า แต่ดีแต่ดีแล้ววายช่องสองมาอย่างนี้วายช่องสองโอ้โหวายช่องสองมาไม่แตกได้ไงวะเนี่ยเป็นไปได้จังใดมันเป็นไปได้จังใดวะ เริ่มไม่สวยแล้วมั้งนี่เอ้ยเริ่มจะแปลกๆตรงแปลกๆแล้วเอ้ยสเก็ตเตอร์สามตัวเมื่อสเก็ตเตอร์สามตัวขอหนึ่งตัวเพื่อเข้าฟรีเกมขอหนึ่งตัวเท่านั้นมาขอหน่อยได้ไหมขี้เกียจซื้อโอ้โหนึกว่าจะได้ฟรีแล้วหน่อยขี้เกียจซื้อเบื้องตังอ่ะเพื่อนจัดให้หน่อยได้ไหมจัดให้หน่อยได้ไหมขอจำจัมาเบ็ดเบ็ดสี่แล้วกันมาเบ็ดสี่แล้วกันเบ็ดสี่แล้วกัน ขอจำจำแบบสังนับได้ไหมเฮ้ย เอโอ้โหวายช่องสองยะวายช่องสองไม่แตกได้ไงวะเพื่อนแม่งวายช่องสองหลายรอบแล้วเนะี่ยเอมางี้สวยผมไปไงต่อ ไปไงกันต่อล่ะครับแม่งไม่ไปไงเช็ดโคเอ้ย แล้วจังหวะนี้ว่ายังไงต่อเอ สวยงานเราผักมาไหมผักช่องสามว่าไงโอ้โหวายเข้าอย่างนี้สวยงามเลยครับวายเข้าอย่างนี้แล้ววายมาการตีกันแต่กันต่อสวยเออหูไหลต่อไหลต่อแบบไม่รอแล้วนะไหลต่อแบบไม่รอนะเช็คเคไหลโคดีเพื่อนมาแล้วว่ามันมาแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้ววายมาการตีกันแต่แบบรอรอแตกไปหายไปครึ่งกราฟเลยนะเพื่อนหายไปครึ่งกราฟแบบจังหวะแน่นอนนอนก้อนโคตรใหญ่โคตรโตก้อนโคตรใหญ่โคตรโตซูเปอร์กลับไป 267 บาทเช็คเค จังหวะนี้ต้องยัดฟรีไปดิครับ รออะไรล่ะเพื่อนอย่าไปรอ ผมอย่าไปอย่าไปรอนะจังหวะนี้มันต้องยัดแล้วต้องซัดเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ไหลโคตรดีนะครับ ผมขนาดนอกฟรีนะโอ้เสียดายถ้ามีตัวคูณสักหน่อยนะน่าจะพันแตกอยู่นะเมื่อนะครึ่งกราฟไปกี่ดอกไม่รู้เมื่อกี้เสียดายจัดขอแบบหลายๆไปขอตัวคูณหลาย ๆไปแล้วกันนะ สวย มาเก็บตัวคูณกันไปก่อนเก็บตัวคูณกันไปก่อนแล้วไปไงต่อสิบสิบมางี้ก็สวยอารามแท้ดีครับเช็ดคีมาว่ะมาว่ะมาว่ะมาว่ะจังหวะนี้ก็ปาไปคูณ10 แล้วนะมานะคูณ10ไปแล้วหมับเข้าไปแล้วคูณ13มาต่อคูณ13มาต่อ แล้วได้เพิ่มมาอีกหนึ่งสปินด้วยนะจังหวะนี้นะเริ่มจัดครับผมเอาเรื่องว่ะทรงโคตรดี โคตรใหญ่โคตรโตยแล้วรางวัลมาก้อนใหญ่ก้อนโตไป 124บาท สวยงาม เงินต่อดีคูณ 16 ไปแล้วนะโห ตัวคูณขึ้นแบบว่า รวดเร็วทันใจจริงๆนะครับ จังหวะนี้ครึ่งกราไปอีกดอกหนึ่งหมับพ้อยไปดิ แล้วคูณ 19 มาต่อผม คูณ 19 มาต่อโหได้อยู่บ่อยอย่างได้อยู่บ่อยเอช่องแรกมาไหมเอช่องแรกเอช่องแรกว่ายังไง โอ้โห ไม่เข้าแต่ได้สปินเพิ่มมาอีกสองนะเมื่อนะก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่จังหวะนี้ครับผมไปอีกร้อยเจ็ดบาทจุกๆไปผมได้สปินเพิ่มมาอีกสองก็แบบโอ้โหเท่ว่ะมาโคตรดีเมื่อโอ้โหตัวคูณคูณยี่สองไปแล้วโอ้โหสังเกตอีกทีคือคูณยี่สิบกว่าไปแล้วอะ เจ็ดเค นี่ไงวายเข้าหญิงก็สวยงามไปดิครับผมเก็บตัวคูณไปเก็บตัวคูณไป คูณยี่ห้ามาต่อ คูณยี่ห้าวายยังไงดีมันต้องแตกบ้างเลยวะเดี๋ยวดูสปินเพิ่มมาอีกแล้ว สปินมาแบบ โอ้โหมาดีจัดๆเลยผมเพื่อนสวยงามเคด้วยเคด้วยคูณยี่ห้าหมับควายไปเราไปยังไงต่อคูณยี่แปดคูณยี่แปดมาต่อผมจังหวะนี้ โอ้โหแต่ยังไม่แตกนะเพราะยังไม่แตกแต่เหลืออีกสามสปิน เหลืออีกสามสปินเท่านั้น ได้ไหมยังไงยังไง เชนไข่ตะบายอะไร สวยงามครับผมคูณยี่แปดหมับควายไปจังหวะนี้แล้วคูณ 30 มาต่อ คูณ 31 มาต่อ หมับควายไปอีกดอกหนึ่งครับผมแล้วไงต่อดีเคด้วยเคด้วย เข้าอย่างนี้ก็สวยงามอารามแท้แลตะลึงดีครับเชนเคแม่งมาดีว่ะแม่งมาดีว่ะสิบสิบโอ้โหสิบเต็มกราฟเลย แต่ว่าช่องสามไม่เข้านะมันเสียดายว่ะก้อนใหญ่ก็ตกซุปเปอร์มิการไป236บาทได้อยู่มันถือว่าแจ่มแหลมแมวอยู่นะผมสปินสุดท้ายสปินสุดท้ายแล้วจังหวะนี้แต่ว่าหมดไปกอกไปแล้วนะ หมดกอกไปก่อนนะครับผม แตกไปหมด 535บาทโอ้โห ถือว่ามาดีมากๆ เลยนะมานะ เอาเรื่องครับผมนะ ก็ถ้าหากว่าใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปังหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะครับนะโหแล้วรอบนี้สเก็ตเตอร์ 5 ตัวมา จังหวะนี้ว่ายังไงดีสเก็ตเตอร์ 5 ตัวจังหวะนี้ โอ้โหสปินโคตรเยอะเลยเช็ดเคตัวคูณได้มาคูณหนึ่งเองวะตัวคูณเพิ่มทีละคูณ2นะนะ 12 สปินได้อยู่ผมมาจุกๆไปเลย จุก ๆ ไปเลยจุกๆไปเลย เออเคด้วยมาอย่างนี้เก็บตัวคูณกันไป มามามาขอจำจำแบบว่าแหลมๆไปเลยนะ โอ้โหเต็มกราไปดอกนี่คูณห้าเสียดายว่ะ เสียดายแม่ง ตัวคูณมันยังน้อยอยู่นะเพื่อนไม่งั้นนะ ไอเต็มกราดอกเมื่อกี้มันควรจะแตกเยอะกว่านี้นะถ้าตัวคูณมันเยอะนะเมื่อนะ แต่จังหวะนี้ก็คือคูณสิบไปแล้วคูณสิบเอไปแล้ว เอาเรื่องว่าก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกแล้วเท่าไหร่วันนี้ดอกนี้ดอกนี้จะเท่าไหร่กันสมเป็รไปกับไปสามร้อยเจ็ดบาทโอ้โห ไม่แตกโคตรดีเลยว่ะมันกิเลนี่มันไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงนะ พูดจริงเลย เอาเรื่องจัดจัดครับผมมาเหลือครึ่งหนึ่งเหลือหกสปินเหลือหกสปินว่าจังไหนอ่ะได้สปินเพิ่มอีกอันหนึ่งว่ะ ก็แบบว่ายาวไปยาวไป มา ขออีกหน่อยมาขออีกหน่อยมาอย่าเพิ่งหมดกล่องนะเพื่อนนะ ขออีกหน่อยเคด้วยมางี้สวยงามผมไปคูณสามาต่อว่ายังไงดี ไม่ไหลว่ะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่เอาไม่เหลืออีกสามสปินสุดท้ายนะนะเอเอเต็มกราไปดอกนี้คูณามนะแล้วคูณ้ามาต่อเอคิวคิวคิวคิวกูอยู่ไหนวะนี่ไม่มีคิวเลยเช็ดโคเลยอีกสามสปินสุดท้ายเพื่อน เคด้วยมางี้สวยงามอรามแท้ไปดีค่ะคูณ 17 คูณ 17 ไหลไหลไปต่อคูณ17โอ้โหแต่คูณ17ไม่ไหลว่ะแต่รางวัลก้อนใหญ่ก็โตมาอยู่นะเมื่อนะก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีกดอกหนึ่งครับผมจังหวะนี้135บาทถือว่าได้อยู่เมื่อคูณ 17 ไปแล้ว คูณ 17กับอีก2สปินว่ายังไงดีโอ้โหสปินสุดท้ายแล้วสปินสุดท้ายแล้วขอยนิดนึงได้ไหมขอยนิดนึงได้ไหมโอ้โหไม่ได้แล้วมันไม่แจกให้ผมแล้ววะ แตกไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท โอ้โห ก็ยังกำไรอยู่นะเมื่อนะ ก็ยังกำไรอยู่ดี ขอแบบเบ็ดสิบสักนิดนึงแล้วกัน ขำขำขำๆ ส่งท้ายกันสักหน่อย เบ็ดสิบขำขำ อีกสักสิบสปินละกันนะครับ เมื่อทุกคนนะ ไม่รู้ว่าสิบสปินนี้จะกำไรหรือว่าจะขาดทุนอะไรยังไงดี ลุ้นลุ้นกันไปได้อยู่วะได้อยู่วะส่งมาดีอยู่วะส่งมาดีอยู่วะ โอเคอนอฟีขำๆยังแตกนะมันนะกิเลนกู กิเลนนี่ไม่แตกดี แตกดี จริง ๆ นะมันนะปฏิเสธไม่ได้เลยครับผม